ลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชา ฟู้ดดีไซน์ในตอนระดับความสุขของสเต็กที่สายเนื้อควรรู้ระดับความสุขของสเต็กเนี่ยมันเป็นความชอบของแต่ละคนนะคะ บางคนก็จะชอบสุกมากหรือบางคนชอบสุกน้อยเดี๋ยวเรามาถามเชฟกันดูไหมคะว่าเชฟคอนดักชอบระดับความสุกแบบไหนเชฟ how would you like to cook your your steak mm, my steak I prefer to have medium medium rare อ๋อ medium rare เชฟชอบระดับความสุกแบบ medium rare ก็คือกึ่งสุกกึ่งดิบแต่ค่อนไปทางดิบมากกว่า แต่อย่างตัวอ้อมเองเนี่ยอ้อมไม่ชอบเลือดมากๆอ้อมก็จะชอบแบบมีเดียมนะคะก็คือกึ่งสุกกึ่งดิบแบบกำลังดีค่ะตอนนี้เราก็มาทำความรู้จักกับระดับความสุกของเนื้อกันเลยค่ะ so chef uh, how many cooking stage of the beef do we have you have six six stages so the first one is blue uh, sit outside one one minute each side uh, we make sure that all the edges are being sealed So internal temperature is about 10 to 29 degrees roughly now. Uh, should feel like a sponge with no resistance. That's what you should feel when you cook it. Uh, then the second one is rare. See it outside for two and a half minutes. 70% uh, redness from inside. Uh, internal temperature is between uh, 30 and 51 degrees and should feel soft and spongy with a light resistance and medium rare it outside 3 to 4, min 4 minutes each side 50% redness internal temperatures between 57 and 63 degrees should feel fairly soft fairly spongy and slightly uh, springy uh, next phase is medium it outside 4 minutes on each side 25% redness Internal temperature is between 63 degrees and 68 degrees. Should feel fairly firm and also springy. Then we have the next cuisson is called medium well. Uh, 5 minutes on each side. Slight hint of pink. Internal temperature about 72 to 77 degrees. Should feel firm with a slight, uh, slight spring. And then the last one is called well done. Now it's about 6 minutes on each side 100% brown throughout. Internal temperature is about 77 degrees. Should feel very firm and will spring back quickly. And these are the six stages of a steak, how to cook a steak. ค่ะตอนนี้เราก็มาดูของจริงกันเลยนะคะว่าระดับความสุกของเนื้อในระดับต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เชฟเตรียมมาให้เราก็จะมีอยู่ในสามระดับด้วยกัน so which one you would like to start first chef I would like to start first with the well done this, this, this thing, set up. So what I will do, I'll cut it. Let's have a look. You see it's quite tough now to cut it. It's medium. So this one is medium to medium, medium well. No? So you see that? Still a bit of a redness inside. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณมีเดียมนะคะก็จะคือเห็นไหมคะรอบรอบนอกเนี่ย มันก็จะมีความสุขแต่ตรงกลางมันก็แดงแต่แดงไม่ถึงขนาดกับมีเลือดออกมานะคะมีความเป็นชมพูชมพูอยู่ตรงกลาง yes so this is medium okay put it back you want to taste it yeah after we finish everything okay and this is the second second steak so I said we do the um, tenderloin so this one is clearly blue อันนี้เป็นแบบบลูนะคะ คือเป็นแบบที่สุกน้อยที่สุดเลย แบบแรกก็คือ มีความสุกแค่เฉพาะผิวด้านบน ด้านบนนะคะ ส่วนตรงกลางนั้นก็คือเป็นความแดงของเนื้อ โดยแท้จริงเลย เป็นแบบแรกแบบ And then the last one อันสุดท้าย The ribeye no It's tricky. I should have it. should use a proper knife. And this is uh, also uh, medium red. I would say medium red. Red to medium red. You need to say you don't. Yeah. Okay, okay. Red to medium red. Okay. So อันนี้เป็นแบบ rare ถึง medium rare นะคะก็คือจะมีความ เข้มอยู่ด้านนอกแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีแดงแต่จะมีความเป็นอมชมพูมากกว่าตัวบลูในตัวของอันแรกนะคะเทคนิคในการหั่นผัดวันนี้เรียกได้ว่าเป็นขั้นเทพกันเลยทีเดียวค่ะ นั่นก็คือการ turning เชฟคะ what is the turning vegetable turning is basically is, is a turning into vegetables. Simple as that, root vegetables. so the key the key is um, is finding the right suitable vegetables to turn them. ค่ะก็คือการ turning เนี่ยจะเป็นการ turning ผักจำพวกหัวนะคะ อย่างเช่นแครอทมันฝรั่งหรือซูกินี่อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเป็นผักที่มีเนื้อแข็งค Uh, should we start now, chef? Yes, we can. Yes. We can. So today, uh, for this dish, I will use uh, three vegetables. ค่ะเราจะสอนทำสามชนิดนะคะ So the so first one. First one is. Ah, yes, no? let's start. So basically, first thing you do is you peel always peel the vegetables. Yes. Uh, because what you can do with the trimmings, you can always use that to put in your stock or make a soup with it, whatever. You know, there's other ways, other ways you can use that. so the first thing is that that's the first that's first step number one นะก็คือเราต้องเริ่มจากการปอกเปลือกก่อนนะคะ then we start cutting แล้วก็หั่นด้านหัวด้านบนออก so then you put them next to the next to the other one so you know exactly the size พยายามหั่นไซส์ให้มันเท่าๆกันนะคะ เพราะว่าตัวผักที่เราเทินแล้วมันจะได้มีขนาดที่เท่า ๆกัน so that's it ah. right and this you can use for stock so ah, there's no wastage no wastage เชฟบอกว่าพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใส่ในพวกการทำน้ำซุปหรือทำสต็อกได้เลยนะคะไม่เสียเปล่า and this is called the turning knife so this knife is specially designed for turning turning อันนี้เป็นมีดสำหรับการ turning โดยเฉพาะเลยนะคะอ้อมก็อยากรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะเริ่มเริ่มกันเลยค่ะเชฟ let's start okay so this one you turn into โฟเราก็หั่นเป็นหั่นสี่นะคะใช่ไหมครับแต่อันนี้ถ้ามันเล็กกว่าเราก็หั่นสองได้ And normally there should be seven ends, seven sides to a turn vegetable. Mm. Now I can show you. การ turning เนี่ยมันควรจะต้องมีสันทั้งหมด7สันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ แล้วจะได้เข้าใจกันว่าเป็นยังไง So here we go. So you start up very high up. ก็เราเริ่มจากการเริ่มจากด้านบน แล้วก็สไลด์มีดลงมาให้เป็นในลักษณะของตัวเคอร์ฟนะคะ เป็นเคอร์ฟจากข้างบนแล้วก็ลงล่างในลักษณะ โค้งอะค่ะอันนี้เป็นโค้งที่ห้าโค้งที่หกแล้วก็โค้งที่เจ็ด So the s e n t e n s for vegetable for p l a n vegetable. So you see now oh this vegetable is perfectly t i n e d เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นตัวแครอทที่มีเหลี่ยมทั้งหมดเจ็ดเหลี่ยมนะคะ Would you like to try? uh yes but I never do done it before but let's okay, say okay. So I show you again. yes So we go up and now up have seven sides. ต้องมีทั้งหมด n u m b 7ด้าน นะคะ Number five, number six, number seven. okay So you see perfect change. okay ค่ะอ้อมจะลองทำดูนะคะ จะมีสักกี่ด้านคะเอ่อจับอย่างนี้ใช่ไหมคะเชฟวันพอได้ไหมคะ แล้วมันจะเป็นเจ็ดด้านได้ไหมคะเนี่ย มันก็จะเก๊ๆกันกันนิดนึงถึงปรากฏทำออกมาแล้วสวยกว่าเชฟยังไงดีคะเนี่ย it's for it's, it's for a carrot soup darling it's okay you can make carrot soup เชฟบอกว่าไม่เป็นไรถ้าทำเสียก็เอาไปใส่ในน้ำซุปได้ ลองดูอาจจะสวยค่ะ What happened if I done it better than you? Oh my god. It means I'm not gonna watch the game. Belgium g e t s Brazil. I can't watch it. Look at that. Not wow. bad, isn't it? It's not bad at all. เพามันก็จะสวยกว่าเชฟนิดนึงอะค่ะค่ะอันที่เจ็ดนะคะ I think I can watch the, the, the game. It's okay. I got one. เนี่ยค่ะพอได้ไหมเชฟ mm. Is it okay or you put in the soup Normally you put that in the stock now. but okay. so apart from the carrot Mm. what else can we use for the vegetable So for the what else can we do is is um, we can do zucchini, yellow, yellow zucchini, yes and also I want to do some potatoes. เคค่ะก็ที่เชฟจะทำอีก 2 อย่างก็คือ ตัวของซูกินี่และตัวมันฝรั่งนะคะ หูยว้าว สวยจังเลยค่ะเชฟ สวยมาก ๆ เลย ดูสิคะหลังจากที่เชฟเทอร์นิ่งผักแล้ว เราก็นำผักเนี่ยไปต้มในน้ำเดือดนะคะ พอสุกแล้วเราก็นำมาปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยตามที่เห็น ก็จะออกมาได้เป็นผักที่รูปร่างหน้าตาสวยอย่างนี้ค่ะ ติดตามชมได้ในตอนต่อไป สวัสดีค่ะ